ประโยค Que dois-je faire si on me demande mon passeport แปลว่าฉันต้องทำอะไรถ้ามีคนขอดูหนังสือเดินทางของฉัน ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน โดยประโยคหลักคือฉันต้องทำอะไร และประโยคความรองคือ ถ้ามีคนขอดูหนังสือเดินทางของฉันคำว่า Que ในที่นี้แปลว่าอะไรทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา faire เหตุที่ใช้เป็นรูป que เนื่องจากถูกนำมาวางไว้ข้างหน้าคำกริยา ในที่นี้คือ faire หากนำไปวางหลังคำกริยา faire ต้องเปลี่ยนไปใช้รูป quoi ซึ่งภาษาฝรั่งเศสก็คือ je dois faire quoi คำว่า dois เป็นรูปกริยากระจายเป็นการปัจจุบันของคำกริยารูปเดิมคือ devoir แปลว่าต้อง คำว่า si เป็นคำเชื่อมประโยค ในที่นี้แปลว่าถ้า คำว่า เป็นคำสรรพนามที่แปลเปลี่ยนไปตามบริบท ในที่นี้แปลว่ามีคน หรือมีใครตามด้วยคำกริยา คำว่า n o เป็นกำรองของคำกริยา demande ซึ่งเป็นรูปกระจายการปัจจุบันของคำกริยาเดิมคือ demander ในที่นี้แปลว่าถามดู ขอดู คำว่า o n เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ เพศชายเอกพจน์ แปลว่าของฉัน ใช้กับคำนามเพศชาย เอกพจน์ หรือคำนามเพศหญิงเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระคำว่า passport เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า หนังสือเดินทางสำหรับประโยค On va vous donner un justificatif de passeport volé แปลว่าเราจะออกหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางของคุณถูกขโมยคำว่าในที่นี้หมายถึงเรา ซึ่งหมายถึงกรมตำรวจคำว่า va เป็นคำกริยารูปกระจายการปัจจุบัน บุรุษที่สามเอกพจน์ ของกริยารูปเดิมคือ a l l ซึ่งแปลว่าไป ในสถานการณ์นี้ใช้ในความหมายเพื่อบอกอนาคตอันใกล้คำว่า d o n n เป็นกริยารูปเดิม แปลว่าให้ ในตัวอย่างนี้ แปลว่าออกให้คำว่า vous เป็นสรรพนามกำรองของกริยา ด o น n คำนี้เป็นได้ทั้งประธาน กำตรงและกำรอง คือใช้รูปเดียวกัน คำว่าเป็นคำนำหน้านามเพศชายเอกพจน์ ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง คำว่า justificatif เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ ในที่นี้แปลว่าหนังสือรับรอง เอกสารรับรอง เอกสารยืนยัน คำว่า voler e accent aigu แปลว่าที่ถูกขโมย participe passé ที่นำมาขยายคำนาม คือหนังสือเดินทางที่ถูกขโมย